Baby, think about the times we had. Oh, 서로가 전부였잖아. Yeah. 잠시 너는 매달 돌아오면 돼. You're the only one that I need อยากให้พรุ่งนี้ยังมีความหมาย หากวันพรุ่งนี้มันยังไม่สาย อยากให้คุณรู้จะมีเพียงคุณเป็นคนสุดท้าย คราวนี้วอนจะกลับมาให้ฉันพิสูจน์ไม่ต้องมีคำพูด แต่ฉันพร้อมใส่สูตร แต่งงานฉันเลยต้องกดสูตรประทับได้ด้วยรอยจูบให้รักไม่เน่าไม่บูด เพราะเธอฉันดึงดูดหนักหนา 너도 잘 알고 있잖아. No one can love you like I do. 널 다시 되찾고 싶어 왜 하고 싶진 않아